สวัสดีครับ วันนี้นะครับกอล์ฟก็จะพามาแนะนำนะครับ วิธีการเล่น PlayStation 5 นอกบ้านด้วยมือถือของเราเองนะครับทำได้จริงเล่นได้ทุกที่ไม่ว่าจะมี Wi-Fi หรือไม่มี Wi-Fi ก็ตามนะครับ สิ่งที่เราจะต้องมีนะครับ 1 ก็คือเครื่อง Play 5 2 คือตัวโทรศัพท์มือถือแท็บเล็ตเรานะครับ 3 ก็คือตัวจอยสติ๊กตัวคอนโทรลเลอร์นะครับ 3อย่างนี้เท่านั้นที่เราต้องการนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยคือแอปพลิเคชันซึ่งโหลดฟรีได้อยู่แล้วใน Play Store หรือใน App Store นะครับ ตัวตัวแอปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ย ของ PlayStation Official เนี่ยโหลดมาใช้ได้ แต่หลังบ้านของเขาเขาจะผูกกับจอยคอนโทรลเลอร์บางยี่ห้อเท่านั้นที่สามารถเล่นได้ทุกยี่ห้อนะครับ แต่ถ้าเราอยากจะเล่นโดยที่เรามีจอยสติ๊กอันอื่นทั่วไปเนี่ยเราต้องโหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า PS Play นะครับโหลดตัวนี้มาปุ๊บเนี่ย มันจะคอนเน็กกับคอนโทรลเลอร์อะไรก็ได้ผ่านบลูทูธนะครับ การเล่นผ่านบลูทูธฉะนั้นคอนเนกได้ง่ายมากเลยนะครับวิธีการเล่นพอเรามีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์แล้ว เราเปิดเครื่อง Play 5 เข้าไปใน System นะครับ แล้วก็เข้าไปในรีโมทเ Play ในตัวเครื่องเนี่ยจะบอกให้เราเนี่ย ส่งพาสเวิร์ดกับตัวโทรศัพท์เข้ามานะครับเพื่อ Verify พอ Verify เสร็จปุ๊บเนี่ยมันแมทช์กันปุ๊บเนี่ยหน้าจอ ของโทรศัพท์เราเองจะเป็นหน้าจอของ Play 5 ที่เหมือนอยู่ที่บ้านเลย เราก็สามารถเล่นได้แล้วแค่นั้นเองง่าย ๆง่ายแค่นั้นเลยนะครับ สมมุติถ้าเราออกไปนอกบ้าน ไปตามโรงแรม เราพาลูกไปทะลงทะเลใช่ไหมครับตามโรงแรมเราขอพาสเวิร์ด Wi-Fi เข้ามาเนี่ย เราใช้เล่นผ่าน Wi-Fi ที่ไหนก็ได้นะครับแต่ recommend หรือแนะนำให้เป็น 5.0 นะครับ เป็น Wi-Fi แบบ5.0 ถ้า 2.4 เล่นได้แต่ว่าอาจจะมีสะดุดบ้างนิดหน่อย นะครับ เช่นกันกับที่ที่ไม่มี Wi-Fi เล่นกับตัวอินเทอร์เน็ตของโทรศัพท์ได้เลย ไม่ว่าจะเป็น 4G หรือ 5G นะครับ แต่ว่าแน่นอน 5G จะเสถียรกว่า